ทั้งลายที่จะหแต่กันแล้วหนึ่งตะพึงพระจันทราทีจะพาเจ้าไปเลื่อนลืมเลอนลืมสักทีน้ำพี่ถึงบ่รับเพชรหรือจะให้เด็กไปอาบน้ำวัดสามลืมหรืออยากเที่ยวหาวัดสามไมอาจลืมที่จะยืนตรวจตาเอาเต तब इसको बनाते कहता เรามาอยู่ที่น้ำตก 9 ชั้นหรือว่าน้ำตก 9 โจนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะ ค่ะ เราไปต่อกันเลยนะคะ กชั้นที่ 9 แล้วนะคะ หากเพื่อนๆ คนไหนสนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะ ที่น้ำตก9ชั้นหรือน้ำตก9โซนนะคะ อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะ ขอฝากที่นี่ไว้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะคะขอบคุณค่ะ แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย